มันเปลี่ยนไม่ได้กูก็เปลี่ยนไม่ได้โคตรโง่เลยไม่เปลี่ยนไปกดไอที่ไปอ๋อไม่เปลี่ยนมันในนี่โอเราเกดเฮ้ยโอ้หัวมีทาวิสด้วยโอ้โหเฮีย let's go ตึง้งตึงเป็นคนดำอยู่อ่าโอ้ไปในโลกไปในโลกอะไรที่ปืนไลมไม่รู้อ่ะไปกดกดเลดดี้หน่อยนกดไอที่ไปเลยเออเออเนี่ย แล้วกดโลไปหุยหุยไม่เห็นได้เลยอ่ะมึงก็กดสิจ๊ะมันมันขึ้นอ๋อหุยหุยหุยหุยหุย Oasis like อ้าว Oasis กูเปิดเพลงที่ตั้งใจสุด loading access maybe อีกอย่าง grabbing โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเปิดเสียงไมโครเวฟหนึ่งชั่วโมงมาพอละ ระเบิดน้ำเี่ยอะไรเอาไว้จิเจมึง มึงต้องหมุนตามไมโครเวฟอ่ะหมุนตามไมโครเวฟพี่าเะได้ไม่เจ้าไม่จ้าได้เปิดมาแล้วอ่ะโอ้โหสองร้อยเก้าสิบรายยี่สิบเก้าช้าด้วยสี่ถึงสี่ไม่อย่างช้าไม่ร้อยยี่สิบเก้าอะไรเอากนหนึ่งหนึ่งร้อยสิบหกอันนี้ ใช่หน้าปากกาเล่นไหมเรียกกูว่าถังน้ำแข็งแล้วกันเวทจริงหวังว่าคงจะไม่จำสแกร์แรงนะ เกมนี้ ไม่มีหรอก โทนี่ทาโกสโนเวทติ้งโอ l l g i f เแบบอะยังยังอ่านไม่จบเลย นี่ไงขายทาโก้เอาจริงดี อะไรเนี่ยไปขอดูคัสซีนขอดูคัสซีนผมไม่ดูอ่ะเออมีอำนาจเหรอมีอำนาจขนาดเชียวเอ้ยเอ้ย มีมยี่ะคอนเซ่อะเอ้ย โอ้โห ใส่คิดว่ามึงโดนขนาดนั้นอ้าวหน้าคุณเป็น ดาเซนเซอกันนั่นวะฮะรู้ตัวไอ้กูไม่ได้เสียงฟาร์วะกูบูจนเบาเลยเมย์เม่์เลยเออพวกเราพลาดได้ดีกว่าเยอะเลย ไหนกอลองพลาดันสวัสดีครับขึ้นกระโปรงไง You interrupting bank account total of five thousand dollars? Yeah, okay. Five thousand more than you're rolling with. oh really? เอาหลับเอาเอาแล้วก็หลับไปเลยอ่ะแล้วก็แบบรนก็ไปเลยเอาวแพงในโอไอโอน้องมอจายอินโดอินโอไอโอนะมึงหลับขับรถเลยโอเคนะครับวันนี้ เราไม่ได้ขับรถแต่รถขับเรา เฮียอะไรเนี่ย ผมมากินพิซซ่าฟรีนะครับอ่านี่คือกูมาล่าท้าผี แบบโง่ๆเลยหรือยังไรกันฮัลโหลอ้าวโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอยอย่าบอกนะ เฟิร์สเพอร์ซันเหรอ อย่าบอกนะ โอเคงั้นเกมนี้ไว้เล่นพรุ่งนี้กันนายตันฮ่ากูต้องอยู่ที่นี่กี่เดือนนายไปเอาจีกับเฮดเปล่าโดกด กด F อะไรวะ กดชิปสปรินกด E เพื่ออินเตอร์แลกกดได้เปิดไฟนะ E กด F ก็เป็ดบ้านเห็นก็เป็ดแหละไม่ไม่สนใจละเฮ้ยกูออกเกมออกเกมไม่เล่นแล้วอ่า ฝฟฝฉายมีผ่านด้วยอเนี่ยพิกอัพโฟน เอ้ยมึงใช้โน้ตบุ๊กได้ปะยุดแคมแป๊บนึงมีออกซิเจน มีนี่ด้วยอ่ะ ไอ้เราลองออกไปสำรวจออกไปโอ้โหมดกายโอ้โหกัว่ามันไม่น่าสำรวจหรอกเลยหยอกหยอกยาโอ้ยาสัตว์ไอ้เนี่ยมึงเปิดมา กูขนลุกก็เดีไยหน้าหีโค้ดเคอร์เทนนี่คืออะไรวะปิดมีปิดมากด้วยเหรอ นี่เนี่ยฮะถ้าปิดบ้านไปมันจะมีตีอะไรอยู่ในห้องนี้ดิห้องนั้นน่ะไหนมีมีบ้านม่านด้วยเหรอ เนี่ย เนี่ย มึงหันซ้ายเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยโค้ดเคิร์ดเนี่ยมึงเห็นปะกด E เพื่อซ่อน โอเคเฮ้ยกูเล็กจอเล็กดีกว่ากูกลัวกูหวาดกลัวแล้วเฮียเฮ้ยมึงมึงจะกลัวในสิ่งแบบนี้ทำไมวะเพื่อนรัก รงนี้เป็นเซฟโซนคงไม่มีใช่ไหมไม่มีหรอก เกมนี้มีเซฟโซนด้วยเหรอ ไม่มีไม่มีเกมนี้เกมหมายถึงไม่มีอันตรายหรอกในเซฟโซนนะไม่ใครโดนหลอกกูออกเกมเลยอะกูเพิ่งใช้ไปฉายไปนิด เดียวทำไมไปฉายมันจะแบตหมดอโอเคกูตายได้เลยตำแหน่งกล้องใกล้สุดคือใกล้ห้องเราเนี่ยใกล้ห้องเราชื่อกล้องแคมเท่าไหร่คือเฮียอะไรวะมันมีแผ่นมันมีแผ่นด้านด้านข้างเนี้ย นอตเจเน r a t o r s o u t h g e n e r a เ o r pass service c h a r g รอได้ยิ่งไปดูหน่อยดิมีโอ้เอ็กซ์เลยคิดเช่นฮะฟอนเด็อะไรอาฮะมีมีตัวเดินโอ้เดี๋ยวกูพีกมึงพีกซ้ายเดี๋ยวกูพีกขวา เอาหนึ่งสองสามเสียงที่อะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยปิดก่อนเลยเฮียอะไรเนี่ยปิดมันก็ไม่เห็นดิเอแล้วมึงจะไปเปิดให้มันเห็นทำไมอ่ะเฮ้ยไม่มีใครปิดมาเลยเดี๋ยวกูไปเฮ้ยกลัวกลัวทำไมต้องปิดมากกูไปไัม่ยกูไปไเป็นดีพัสดุปันมันจะมีตัวของเพลงกูไม่อยู่ โออไอไอไอว้าวก็ถอดได้ดีสุดได้เลงเี่ยดีสุดมึงแก่แล้วมึงแก่แล้วอ่านลับมาเร็วเสิโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้แล้วดูดูกล้องไปดิไอ้เฮียที่แม่งพูดเมื่อไหร่จะจบวะความจริงมันไกด์เราเว้ยแต่ เราเน้นมันไว้ก่อน แล้วเราห้องเราอยู่ตรงไหนฮะไม่ไฟมันกระพริบวะคุณเริ่มสเกลที่กาดไหมอ่า ไอ้แม่งหายใจแล้วต้นคอกูโอเคคำตอบนั้นชัดเจนแล้วแหละ unvariable เฮียอะไรเนี่ยอ่ะโต้มึงปิดประตูไหนดีเฮ้ยหยุดหยุดก่อน เหมือนได้ยินเสียงเดินเลยวะ เดี๋ยว นี่กูเข้าพูดไอ้้ยโลปิดประตูสักการได้เฮียมาเฮ้ไม่งเกมเกมกูจะได้เฮียอะไร แอมคัมเองก็เอาแก้วเลยเหี้ยเอานีแหลกเหลวแหลกเหลวเลย